ครับสวัสดี ครับพบกับผมเป็นไรนะครับกับเกมคิโนอาเปินบายสลิปเป็นนันวิกนะครับโอ้ยมาวันนี้ก็พาที่ 8 แล้วนะครับอ๋อผมก็ต้องมาพูดก่อนนะครับว่าช่วงนี้ผมกับป๊อปก็งานยุ่งๆอาจจะปล่อยเกมช้าไปหน่อยเพราะว่าป๊อปก็ต้องแปลช่วยนะครับแล้วผมก็ต้องเล่นเนี่ยก็เลยแบบมีปล่อยช้ามากผมเลยคิดว่าช่วงนี้เลยอาจจะแบบพยายามปล่อยคลิปเกมไปเรื่อยๆนะครับแล้วส่วนซับนี่จะตามแปลแล้วใส่ซับทีหลังนะคลิปไหนที่ยังไม่เขียนว่าซับ แบบยังไม่เขียนว่าซับไทยก็ยังไม่ได้ใส่ซับนะฮะ ถ้าคลิปไหนยังไม่ได้ใส่ซับก็เขียนว่ายังไม่ได้ใส่ซับนะครับโอเคงั้นเราไปกันเลยนะฮะเพราะว่าเกมมันจะได้เร็วๆเนาะในโลกของฮอลคิลิสนะครับคอลอเซียมน่าจะเป็นโอลิมปัสยังเป็นแบบฮอลคิลิสแบบยังเล็กยังเด็กอยู่ มาจัดกันเอง โอเคแล้วก็ถ้าดูดูเกมแล้วรู้สึกว่าภาพมันเลื่อนขึ้นก็เพราะว่าผมได้เครื่องการการแคปเจอร์ใหม่นะฮะ มันเลื่อนเหลือเกินนักผมเล่นรู้สึกได้สายฟ้าไปไปจ้าไปยิ่งยิงแข่งไปโอ้มันการอยู่สโลไปมันการแล้วน้ำแข็งไปยิ่ง เนี่ยเป็นสไตล์ไฟนะไซโคดะこれで最高だเอ้ยเอ้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปเยี่ยงจ้าโบโบโบนี่รีโรสโลขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมงกาดอีกแล้วไปเยี่ยงเจ็บเจ็บตูดเจ็บตูดเจ็บตูดเรียบเรียบเรียบร้อยไปเยี่ยงมาเท่าหมดไปเยี่ยงใหม่ละไอตัวคายาก ต้องอยู่ใกล้กันแล้วใส่ฟ้าใส่เดี๋ยวเดี๋ยว มีเคาน์เตอร์แล้วจังหวะนี้ยิงตูดไซกุดะไปเยี่ยมเรียบร้อยฮะอย่างที่บอกแล้วครับว่าเดี๋ยวจะพยายามปล่อยเกมก่อนซับแปดนะฮะถ้าใครดูย้อนหลังก็ดู อยากดูรู้ในเรื่องก็ดูย้อนหลังแล้วกันนะไปเลยเปล่าเดี๋ยวจะก็ทำไมมือติดกันอาริกาโต僕一人じゃ叶わな まだまだトレーニングが必要だなそれにしても強いんだね君も闘技大会に参加するために闘技大会コロシアムでやってる力を試す大会さ僕もいつかチャンプになってヒーローになるんだハグどこだすぐに出てこないとランニング100キロ追加だぞいっけね行かなきゃコロシアムはこの先だよ 今度試合を見に行くからね力を試す大会俺の力試してみるかオッケーオルバスコロシアムコロ ป็นแค่เหมือนเขาเรียกอ่ามนมนประมาณแบบที่ต่อสนแล้วแบบเป็นคอเซียมอะ <laughs> どいつもこいつも大したことないなどこかにいかせられるような強いやつはいたいたなかなかの素質だあいつならここだなもったいないもったいない 実にもったいないお前ならもっと力を得られるもの何者だ俺は冥界の王にして闇の支配者ハデスお前は心の闇を封じ込めようとしているねそれじゃダメだ何闇は誰の心にもあるそれは恥ずべきことではない心の闇は付き合い方次第で大きな力になる しかしお前のように闇と向き合おうともしない奴はいずれ闇に飲み込まれてしまい力も得られないお前には素質があるどうだ闇を支配してもっと大きな力をつけてみないか俺ならその手助けができそうなんだけどね闇を支配する方法どうすればいい簡単なことだ 闘技大会に参加すればいいそんなことでと思ったかだが戦いで得られるものは多いその中から俺は導いてやるのさ何しろ俺は闇のエキスパートだからな早く死ぬよ俺の気が変わらないうちにねโอครับเออผมนึกคำออกแล้วมันคือสนามประลอง <laughs> อยากจะพูดนานแล้ว บทพูดไม่ยังเหลืออีกยังพูดกันไม่เสร็จเอาเอาเมาเมากดแล้วไม่เปิดไอ้บ้าเอ้ยบุ๊โอเคเปิดก่อนนะฮะเข้าไปเลยเพราะนะมันต้องได้สู้แน่ๆเดี๋ยวผมขอเซตสกิลก่อน ฮัลโลไม่ได้ใช้นะ เอาเป็นสกิลที่แบบยิงๆไงจะได้จบไวๆและท่านี้เดี๋ยวนะแม็กแล้วด้วยเปลี่ยนดีไหมเหมือนเหมือนจะได้สู้กับใครสักคนที่แบบโหด เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไปเก็บทีหลังก็ได้เวลโอเคได้แผนที่มาซึ่งแผนที่ก็มีแค่นั้นนะแบบเนี้ยไม่ต้องซีเรียสเลยขนาดนั้น ไปเลยจ้า 始め闇を支配するにはどうすればいい慌てるなまずはエントリーだ名前はテラทำหน้าช็อえっ、ー、と出身地に身長体重うん何好きな神様だと俺様に決まってる エントリー終わりお前はすでに闇と向き合おうとしている闘技大会を勝ち進むことでおのずと闇を支配する術を身につけるだろう万が一のことがあっても心配無用アフターサービスは万全だからね分かった分かったええな ó t まあ ê n mà แค่อันเวิร์สง่ายๆ ไปโบนี่นะไปดูไสามก็มาร้อยแรกๆนี่ก็ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่ อีซี่แทงแทงแต่เราต้องตีให้ภายในเวลาที่กำหนดนะครับ ถ้าถ้าช้ากว่าก็จะแพ้ไปเลยต้องเริ่มใหม่ ไฟแดงเอามุดดินเนี่ยมันจะเสียเวลา เพราะศัตรูมันแบบมีท่าเธอแบบที่แบบเราตีมันไม่ได้เบี้ยงเรียบร้อยโบไปบึ้มไอตัวนี้ถ้าไม่อ้อมไปติดด้านหลังนี่ลำบากนะ แต่พอดีมีท่า ฟินิชมาเลย ติดทะลุได้ ไปรองเท้าไอตัวนี้มันมันก็กาดได้เอาเวฟมันยิงง่ายกว่าเนี่ยมันจะกาดเนี้ยเราก็ตีไม่ได้แต่เราสายฟ้าไงล่ะหูร้อยเวนกลับไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวสายฟ้าดีกว่าสายฟ้าโดนง่ายกว่านี่ย้ เียงโดนบ้างไหมเนี่ย เอาโดนอยู่ ปีเอาเองเหรอะเวลาเกือบหมดนะ จังหวะนี้ไปเยี่ยนะไปเยี่ยแต่ไปไปเยี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเวทยิงดีกว่าปะไปเยี่ยงนะ ต้องแข็งไป ต้องแข็งไปเมื่อกี้ไป เปี้ยงสิบไปเลยเพราะว่ามันต้องอ้อมไปทีด้านหลังนะฮะโอเคเปี้ยงไอ้ดาดพวกนี้เนี่ยห้ามใช้สโลนะนเวลามันเดินอยู่นะกดใช้สโลเนี่ย เอ้ยไม่ไม่ใช่สโลดิ หยุดเวลา อาจจะตายอาจจะแพ้ได้เวลาหมดเราเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ดูเราเก้าแล้ว ตีตีตีตีตีตีตีหนึ่งกับเบรกไกลครับฟินิชไปเลยปีตายหมดสิบร้อยยังฮะยังสิบอยู่ยังไม่ยังไม่ครบหมดยังยังยังยังยังยังยังยังยังเหลือยังเหลือ คหมดยังยังเหลืออยู่เนี่ยนึกว่าหมดแล้วเนี่ยอ่าผ่านแล้วฮะแต่ว่าผมว่ามันยังไม่หมดแค่นี้หรอกโอเคได้ไอเทมมาอ๋อไว้พุ่งสองทีใช่ไหมโอเคใส่เลยแล้วกันนะฮะพุ่งสองทีโอเคอันนี้เลเวลสกิล แทบจะตันเี่ยเอาเวทเนี่ยเวทไฟ มีไหม ไม่เหลือไอพวกนี้ใช้ได้กับบอสหรือเปล่าไม่แน่ใจ ผสมเลยแล้วกัน เอาสกิลด้วย มันเป็นท่าเดิมนี่หว่านะนะ เผื่อมีท่าอื่น ไฟกล้าไง ี่ไงไฟกล้า สับเลย โอเคได้ไฟกล้ามาผสมกับอะไรกับกาวิตี้เหรออ๋อได้กาวิตี้อีกขั้นหนึ่งจะขึ้นอะไรเอ่ยทำไมวะเนี่ยโอเค ผมว่าไฟกานี่น่าจะมีประโยชน์ ดาเมจดาเมจอัสอัสุบอสุบิลุ อะไรวะอัสุบิลุช่างมัน ไป ดูต่ออาบิตี้อะไรไม่รู้อะเมื่อกี้ あらもうすびちょっと計算が狂ったねうんどうするかちょっと通してくれ試合に遅れそうだまらนี่ใครเห็นแบบปลายผมนี้ก็พอจะเดาได้ชุดอย่างนี้โอ้ไม่โอ้ไม่ มาจ้า闇を支配できればもう心の闇を恐れる必要はないเนี่ยพอนึกออกไหมฮะประมาณนี้ เพลงนี้มาน่าจะรู้ ไม่ใช่สิ อันนี้เพลงกินตุ่งผาเลยเมาเมาแต่ชุดประมาณเนี้ยสีประมาณเนี้ยน่าจะพอเดาได้นะว่าใคร รอเดี๋ยว ผม เปิดหน้ากากเองขอถอดหน้ากากครับเดี๋ยวเดี๋ยวร่างแรกมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้ว ผมไม่ได้เอาฮิวมาชิบหายแล้วไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่แต่อย่างไรก็มีดีลิงฮิวได้หนึ่งรอบทวนร่างแรกก็ยังอีซี่ เสียบเสียบเสียบเสียบเสียบเสียบตูดเอี่ยมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงน้ำแข็งไปไปไปน้ำแข็งไปโอ้โหแม่งแทบจะมองไม่เห็นอย่าฟับเราวยเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวนี่เคานเตอร์เรียบร้อยร่างแรกแบบอีซี่เนี่ยถอดหน้ากากเลยครับ ได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วครับ จังหวะนี้ เราจะมากระช่างหน้ากาก ถอดไปแล้วเดียว ถอดหน้ากากครับ มาแล้วจ้าเนี่ยตรงผมนี้ก็รุ่นอยู่แซกนั่นเองเป็นนั่นเจ็ด มาแล้ว อุ้ย さっきまでとは段違いの力だどうなっている俺じゃ何俺じゃない俺じゃないあらおい俺の時と同じだพลังแห่งความมืดเหมือนตอนนึกถึงตอนเหมือนโดนควบคุมพลัง強いだろうそれが闇の力だ お前も心を闇に委ねて力を解放するんだハデスやはりそういうことか俺は闇に飲まれない、うんうんชิบหายแล้วสู้ไง จำได้ว่าถ้ามันช้าพลังต้องใช้ชุดล็อกหนีมันนะฮะต้องรีบกดก่อนนี่ต้องหนีมันอย่างงี้ปุ้งปุ้งอุ้งมันเป็นการหนีถ้าหรือเซ็กก็ได้เสียบเสียบเสียบมามาแซกเหรอแล้วยังไงพาวมาอยู่ใช่ไหมเลือดนี่เคาน์เตอร์องานสะบัดมันจะตายแล้วนี่ คตรไว โคตรไว ยิงยัดโรเดสไซก็ได้เปี้ยง ยิงน้ำแข็งใส่อุ้มเคาน์เตอร์ตายอย่างสวยงาม ใช้ได้เลยนะล้มผมเกี่ยวกราว ちゃ俺の見立て違いかあいつは闇の力を使う器じゃないなうんじゃあじゃあพ่อคุณเ大丈夫かやっと自由になれたあいつは姿を消したまああんな奴に操られるなんて情けないうん ありがとうえっとテラだありがとうテラ俺はザックスザックスうんテラあんた俺が憧れてる英雄に似てるな見た目とかじゃなくてなんとなく雰囲気とか俺は英雄なんかじゃないさ この歓声が聞こえないのか英雄かどうかは自分で決めるもんじゃない少なくともこの歓声を送ってくれてる人たちにとってテラは英雄なんだ <laughs> 俺にとってもなあんたとは自分の力だけで戦いたかったな俺もだザックス ดูเอลเอลแซกไม่โคตรผิวโอเคได้ดีลิงแซกมากับคีเบตของโลคาสิตโอเค จบเรียบร้อยพาร์ทนี้ก็จะเร็วไปหน่อยนะครับ โอเค ก็อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้อาจจะแบบปล่อยเกมรัวๆ เพราะว่าผมกลัวว่าถ้าปล่อยช้านี่มันเหลืออีกหลายภาคมากเลยนะกลัวมันจะไม่จบกัน ถ้าปล่อยตามซับนะนะเออผมจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วให้ป๊อปตามกดทำซับไปเรื่อย ๆนะครับ ส่วนผมก็ช่วยป๊อปทำซับด้วยแหละโอเคยังไงก็อย่าลืมนะฝาก Subscribe ด้วยถ้าชอบนะครับ แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจทั้งป๊อปทั้งแบงค์นะฮะนะฮะทั้งสองคนเลยเพราะว่าเผื่อมีข่าวสารเราจะได้ดูได้ตามเพจนะฮะมีทั้งเพจวาดรูปเพจหลายๆเพจของผม แล้วก็ของป๊อปก็มีบล็อกกับเพจนะครับเขามีบทความที่เขาเขียนอยู่โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาตัว ขอลาตัวทุย ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับไปแลยครับบาย